อันนี้คือวิธีการตอบคำถามแล้วข้ามวิดีโอเวลาอบรมแบบต่อไปกับพีออนไลน์ อย่างแรกต้องใช้ Google Chrome ในงานนี้ ถ้าใครไม่มีต้องไปโหลดมา แล้วไปที่เว็บไซต์นั้น dlt a learning com แล้วก็ต้องลงทะเบียน เราต้องใส่ข้อมูลของพวกเรา แบบวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้แล้วหลังจากนั้นอันนี้คือจะเป็นแค่แบบวิธีของ มันน่าใช้ได้กับหมดทุกทีแต่ อันนี้แบบจะทำให้ดูของแบบส่วนบุคคลก่อนแล้วก็กด ทำแบบสอบถามก่อน คำตอบ อันนี้ข้อแรกคือ อันนี้ขับรถเร็วเกิน แล้วก็ข้อที่สองตอบห้าข้อ ข้อที่สามตอบห้าถึงแปดวินาที ส่งข้อสอบแล้วไปขั้นตอนต่อไป คราวนี้ใช่ไหม มันจะแบบมันก็ให้ดูวิดีโอ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ วันนี้นะครับผมจะมาบรรยายเรื่องเทคนิคารเปิดไปก่อนแล้วคราวนี้ก็ต้องกดไอจุดสามจุดนี้ล่อไปที่มอทูแล้วก็ developer tool หรือว่าจะกด control shift i ก็ได้คราวนี้พอมาถึง developer tool เราต้องไปตรง บางครั้งมันจะอยู่ที่อื่นมั่วๆนี้ แต่เราต้องไปตรงนี้ที่เขียนว่าคอนโซลก็กดตรงนี้นอกจากนั้นก็พิมพ์ว่าคอมพิมพ์อย่างนี้ แล้วกด enter เราทุกอย่างก็โอเค มีเลเซอร์อรวกนีเราก็จะเห็นว่าแบบ มันบอกว่าต้องไปที่แบบ URL นี้หนึ่งจุดยี่แปด ก็พิมพ์ตาม 1.228 ปิดนี้ทิ้งไว้ ก็แสดงว่าเราทำแบบอบรมเสร็จแล้ว แล้วหลังเราก็ทำแบบทดสอบแบบทดสอบหลังอบรม แล้วก็คำตอบเหมือนเดิมขับรถเร็วเกินกำหนด 5 ข้อ แล้วก็ 5-8 นาทีมาส่งข้อสอบ แล้วกดไปขั้นตอนต่อไป แล้วคราวนี้เราก็เอาแคปเจอร์รูปภาพนี้ หรือว่าอะไรเออแคปเจอร์ รูปภาพนี้แล้วไปไป ให้เขาดูได้เราผ่านการอบรมแล้วแค่นี้แหละ